วัสดีค่ะพี่เมย์เมทินีแฮนด์เมดค่ะ สำหรับคลิปนี้จะเป็นเสื้อรหัส MF056 EP นี้จะเป็น EP 1 EP 1พี่เมย์จะแนะนำข้อมูลภาพรวมของเสื้อตัวนี้ แนะนำอุปกรณ์แล้วสาธิตวิธีการถักดอกหกเหลี่ยมลายนี้นะคะ ดอกหกเหลี่ยมลายนี้ เวลาเราดูลาย หกเหลี่ยมเราจะต้องตั้งกีบขึ้นแบบนี้ค่ะ มันจะมีข้อสังเกตก็คือ หนึ่งกีบจะอยู่ด้านบน อีกหนึ่งกีบอยู่ด้านล่าง สองกีบอยู่ขวา สองกีบอยู่ซ้าย เวลาเราจะหาตัวที่เป็นความกว้าง ความกว้างของดอกคือตัวนี้นะคะ วัดด้านขวาง ขนาดต้นแบบของพี่ที่พี่ถักได้ ถ้าเราเอาไปต่อนะคะ มันจะสามารถยืดตรงนี้ได้อีกเพราะตรงนี้มันเป็นโซ่ ต้นแบบหลังจากต่อแล้วนะคะ พี่ วัดเส้นผ่าศูนย์กลางดอกตรงนี้ พี่ได้สิบสองเซน ความสูงวัดแบบนี้ ตั้งไม้บรรทัดขึ้น ลงไปที่หมุดด้านล่าง และสูงขึ้นไปถึงหมุดด้านบน ได้สิบสามเซน สันของดอกคือตรงนี้นะคะ ระหว่างปุ่มทางนี้ถึงปุ่มตรงนี้ ด้านข้าง เราเรียกว่าสันดอกของพี่นะคะ จะได้เจ็ดเซน เดี๋ยวพี่จะสาธิตวิธีการถักดอกนี้ ถักตามพี่เมย์ได้ทีละแถวนะคะ ดูอุปกรณ์ก่อน ไหมเข็มมีผลกับขนาดดอกค่ะ ถ้าไหมและเข็มของคุณไม่เหมือนกับต้นแบบที่พี่เมย์ถัก ผลที่ได้ก็คือความสูงความกว้าง แล้วก็สันมันจะไม่ได้ตามแบบพี่ แล้วคุณจะไม่สามารถต่อดอกตามผังของพี่เมย์ได้ แต่เราสามารถดัดแปลงได้นะคะ ลองดูข้อมูลตามพี่เมย์ไปเรื่อยๆ ก่อนนะคะ ดอกเราจะเริ่มถักตั้งแต่ตรงกลางวนออกมา เสื้อตัวนี้พี่เมย์จะพาถัก หนึ่งดอกแล้วเอาต่อไปเลยนะคะ ถักหนึ่งดอกแล้วต่อต่อเป็นตัวไปเรื่อยๆไม่ต้องถักดอกเก็บ ลักษณะดอกออกมาจะเป็นแบบนี้นะ เดี๋ยวเรามาดูตัวอุปกรณ์กันก่อนค่ะ ไหมที่พี่เมย์ใช้ถักนะคะ จะเป็นฝ้ายเส้นฝ้ายกอธรรมชาติแบบนี้ ถ้าเราดูจากขนาดเส้น มันจะประกอบด้วยสี่เส้นที่เป็นเส้นใหญ่นิดนึง แล้วก็มีหนึ่งเส้นที่เป็นเส้นเล็ก พอกอรวมออกมานะคะ มันจะไม่ตีเกลียวนะคะ มันเป็นกอแยกแบบนี้ แล้วลักษณะของเส้นไหมมันจะเป็นแผ่นๆ ขนาดของเส้นนะคะ ถ้าเราม้วนแล้วก็ตีเกลียว ขนาดของเส้นไหมตรงนี้จะมีขนาดเท่ากับเบอร์ยี่สิบเส้นอ้วนค่ะ พี่เมย์จะใช้เข็ม หัวขนาดสองมิลนะคะ ขนาดหัวเข็มคือตรงนี้ ถ้าไหมของคุณเป็นไหมเบอร์สิบหกไหมของคุณเป็นไหมเบอร์ยี่สิบ หรือหมายของคุณเป็นเบอร์ที่มันแตกต่างจากพี่เมย์ ลองอ่านตรงคำอธิบายใต้คลิป วิดีโอนะคะ พี่เมย์จะมีแนะนำ ไว้ว่า ถ้าหมายเบอร์สิบหก ใช้เข็มเบอร์อะไร ถ้าหมายเบอร์ยี่สิบใช้เข็มเบอร์อะไร ส่วนเสื้อตัวนี้พี่เมย์ใช้เส้นขนาดยี่สิบอ้วน พี่ใช้หัวเข็มสองมิลนนะคะ ถ้าคุณต้องการขนาดดอกเท่าพี่ ไหมกับเข็มคุณควรจะเป็นขนาดเดียวกันกับพี่นะ ต่อไปเป็นเข็มสอด เข็มสอดเราจะเอาไว้เก็บเศษ หลังจากที่เราถักดอกเสร็จแล้ว แล้วทำการต่อเข้าเป็นตัวเสื้อเรียบร้อย ที่ตัดค่ะ เรามาเริ่มลงมือถัก ดอกนี้ค่ะ ตั้งแต่แถวที่หนึ่งผังลายที่ใช้ถักนะคะ จะเป็นผังลายนี้ พี่เมย์จะเอาผังลายตรงนี้นะคะ ที่เป็นต้นแบบเนี่ย ลงไว้ที่แฟนเพจ ของพี่เมย์ แฟนเพจพี่เมย์ชื่อเมทินีแฮนด์เมดค่ะ ชื่อเดียวกับ YouTube อัลบั้มที่ลงไว้ที่แฟนเพจ ชื่ออัลบั้ม MF056 นะคะ ตามไปดูผังตรงนี้ได้ ถ้าคุณต้องการ พี่จะถักตามผังนี้ เรามาเริ่มลงมือถักกันนะคะไหมที่ใช้ถักนะคะ ที่เตรียมไว้สำหรับเสื้อตัวนี้ ถ้าเป็นเสื้อแขนสั้นแล้วตัวสั้นประมาณสะโพก ความยาวของเสื้อประมาณ55เซนรอบตัวเสื้อประมาณ100เซนนะคะ พี่เมย์เตรียมไหมไว้สามร้อยกรัมค่ะ ปริมาณของไหมที่ใช้ขึ้นอยู่กับขนาดของรอบตัวและความยาวของคนใส่ เรามาเริ่มลงมือถักกันนะ ลายที่เราจะเริ่มต้นนะคะ เวลาเราป้อนไหมเข้าไปที่มือ พี่ไม่แนะนำวิธีเอาไหมพันกับนิ้วแบบนี้นะคะ มันจะทำให้เวลาเราถักงันๆไปนาน ๆ นะคะ ตรงเนี้ย นิ้วมือตรงนี้จะกิ่ว แล้วมันทำให้เวลาเราปล่อยไหมออกจากมือที่มีการพันกัน ตัวเนื้องานออกมามันจะไม่เสมอเสมอ พี่แนะนำให้ไหมพาดผ่านมือแบบนี้ค่ะ นี่นะ เริ่มโดยการเอามือจับ เอานิ้วชี้จับค่ะ แล้วพาดมา ขึ้นมาที่นิ้วนาง แล้ววนกลับมา พอวนกลับมาปุ๊บดีดนิ้ว ไหมจะขึ้นไปอยู่บนนิ้วชี้ แล้วเส้นไหมจะลงมาที่ซอก งานเราจะเริ่มโดยการคล้องไหมเป็นวงกลม ไหมที่พี่ใช้ถูกใช้อยู่นะคะ มันจะเป็นฝ้ายที่ไม่ตีเกลียวนะ ถ้ามือใหม่จะต้องหัดประคองไหมดีๆไม่งั้นไหม แตกค่ะ นี่ นะคะคล้องไหมเป็นวงกลมคล้องไปข้างหลังแล้วเอามือจับไว้ แบบนี้ นิ้วที่จะใช้ในการประคองไหมก็ คือ นิ้วโป้งกับนิ้วนี้ นะสองนี้ นิ้วโป้งกับนิ้วกลาง เวลาจับเข็ม นิ้วกลางตรงนี้จะเป็นตัวประคองงานค่ะ เริ่มนะ เราจะเริ่มโดยการถักโซ่สาม เวลาถักดันหัวเข็มยาว โซ่สามแทนดับเบิลโคเชดับเบิลโคเช คือ F คือพอหนึ่งคอ พันหัวเข็มนะคะ เอานิ้วนี้กด ดันหัวเข็มยาว มันจะทำให้เราได้ตัวขนาดของงานเท่ากับตัวหัวเข็มที่เราใช้ ขั้นด้วยโซ่สาม ลงไปในช่องนะ ดับเบิลโคเชอีกสองตัว ตัวที่หนึ่ง ตัวที่สอง ขั้นด้วยโซ่สาม ถักดับเบิลสองตัว งานออกมาจะได้ทั้งหมดหกขาค่ะ อันนี้เห็นสามขาแล้วนะ ต่อไปขาที่สี่ นิ้วโป้งกับนิ้วกลางตรงนี้จะประคองไหมไม่ให้ไหมดิ้น นะ ถ้าไหมดิ้น แล้วงานจะบิดจะไม่สวย แทงหัวเข็มยาวค่ะ เป็นเทคนิคของการถักให้งานเท่ากัน สอง สี่ ห้า ต่อไป ตัวที่หก ตัวสุดท้าย โซ่สาม ตรงนี้เรา รูดได้ นะคะถักคู่สุดท้ายค่ะ DC หรือ ดับเบิลโคเชหรือพันหัวเข็มหนึ่ง หนึ่งครั้ง นับขา หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก ได้หกขา ดูตอนปิดงานนะ พันหัวเข็ม แทงลงไปตรงโซ่สาม ถักดับเบิลโคเช งานออกมาจะเป็นแบบนี้แถวที่หนึ่งค่ะ ปิดงานแถวที่หนึ่งนะคะ เราถักดับเบิลโคเชนะ แถวที่สองแถวที่สองเราขึ้นตรงนี้ด้วยโซ่สามพอโซ่สามเสร็จแล้ว นะ โซ่สามแทนดับเบิลโคเช หลักที่หนึ่งเราถักดับเบิลโคเช ลงไปเนี่ยตรงจุดเริ่มต้นเนี่ยค่ะ อีกสี่หลักนับรวมโซ่จะได้ห้าหลัก ตัวสามตัวที่สี่ตัวที่ห้าเวลาเรานับ เวลาเรานับให้นับโซ่เป็นตัวที่หนึ่งตัวที่สองสามสี่ห้าขั้นด้วยโซ่สามเราต้องถักซ้ำแบบนี้ นี่นะคะ ตัวที่สองนะตัวที่สองแพทเทิร์นจะคือดับเบิลโคเชห้าหลักค่ะ ลงไปในช่องโซ่ ถ้าคุณดูผังนะคะ พี่จะอ่านงานตามผังก่อนที่จะลงมือถัก ถ้าคุณเปิดผังเข้าไปที่แฟนเพจพี่เมย์ แล้วดูผังเมื่อกี้ที่โชว์ให้ดู คุณจะอ่านผังลายเป็นด้วยค่ะ ก่อนที่คุณจะลงมือถัก ถ้าเราอ่านผังลายเป็น เราก็จะสามารถเอาไปดัดแปลงอย่างอื่นได้ นี่นะคะ ดับเบิลโคเชพันหัวเข็มค่ะ ถักลงไปในช่องโซ่ทั้งหมดห้าตัวค่ะ ถักแบบนี้ซ้ำจนถึงตัวที่หกแล้วเดี๋ยวเรามาปิดงานแถวที่สอง ตัวที่สี่ตัวที่ห้านับงานให้ดีนะขั้นด้วยโซ่ สามถักวนมางานจะมาปิดตรงนี้ แถวที่สองนะคะตอนปิดงานเรานับจำนวนกีบนะกีบเราจะได้ออกมาทั้งหมดห้ากีบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกกีบนะคะ หกกีบ หนึ่งกีบจะประกอบด้วยดับเบิลโครเชต์ทั้งหมดห้าหลักค่ะ งานเราจะเป็นงานหกกีบปิดงานเหมือนกับแถวที่หนึ่งพันหัวเข็ม แทงลงไปตรงโซ่สามออกมาสามห่วงรวบสองรวบสองเป็นดับเบิลโครเชต์แบบนี้ ขึ้นงานแถวที่สามถักดับเบิลโครเชต์ตัวที่หนึ่งแบบนี้นะตอนแรกมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเอาหัวเข็มค่ะแทงลงไปที่ช่อง ดึงห่วงขึ้นมา แล้วรวบ เป็นดับเบิลโคเชต์แล้วขั้นตรงนี้ ถ้าเราดูตามแพทเทิร์นแพทเทิร์นมันจะเป็นโซ่ห้า พี่เมย์ปรับตรงนี้เป็นโซ่หกเพราะต้องการให้งานมันถักสบายสบายไม่ลังนะคะ แล้วก็ถักซิงเกิลนะคะ ซิงเกิลแล้วโซ่สาม ถักซิงเกิลลงไป มันจะเป็นซิงเกิลโซ่สามซิงเกิลนะคะ เวลาอ่านลายสอง สาม สี่ ห้า หกแพทเทิร์นจะเป็นโซ่ห้าพี่ปรับเป็นโซ่หกซิงเกิลโซ่สามซิงเกิลสองสาม สี่ ห้า หกโซ่หกซิงเกิลโซ่สามซิงเกิลถักแบบนี้ซ้ำมางานมันจะมีทั้งหมดหกกีดพี่เมย์จะถัก จีบช่วงที่หนึ่งกับช่วงที่สองให้ดู ที่เหลือคุณถักเหมือนเดิม เพื่อให้งานจบตรงนี้นะก่อนที่เราจะ วน ปิดงาน เราลูดทางนี้ค่ะ พลิกงานตรงนี้เป็นด้านผิดนะ ด้านถูกงานจะเรียบๆจะสวย ด้านผิดจะเป็นด้านนี้ เอามือจับนะคะ แล้วลูด เราสามารถลวดลูดห่วงตรงนี้เข้ามาได้ อย่าให้ตรงนี้เป็นรูโบเยอะ และอย่าดึงล้างมาก ตรงที่จุดเริ่มต้น แนะนำว่าให้เก็บไหมเลย เวลาเราถักมันจะได้ไม่เกะกะมือเรา เวลาเราเอาไหมเข้าไปที่เข็มจับชิดแบบนี้ วางแล้วดัน ดึงไหมออกมา แล้วเรามาดูตรงนี้ ด้านหลัง เราแทงค่ะ เราแทงสกิดเส้นเดียวนะคะสกิดออกมา เส้นเดียวแบบนี้ แล้วซ่อนไหม อันนี้เป็นวิธีการเก็บเศษไหม แล้วแทงย้อน ลอนหมายไป แค่นี้ก็ไม่หลุดแล้วนะคะ ตัดให้ชิด ตรงนี้เป็นงานที่เราเริ่มต้น ทีนี้มันก็จะไม่เหลือเศษด้านล่างละ ตรงที่เริ่มต้นแนะนำให้เก็บเลยนะคะ มันจะได้ไม่เกะกะมือเราเรามาดูวิธีปิดงานแถวที่สาม หลังจากที่เราถักวนมา ตอนที่เราเริ่มเนี่ยเราเริ่มตรงนี้ซิงเกิลตัวเดียว แล้วถักวน ชุดสุดท้ายค่ะหลังจากที่เราถักโซ่ตรงนี้โซ่หก นี่นะ ถักซิงเกิลลงไปอีกหนึ่งตัวตรงจุดเริ่มต้น แล้วเราค่อยปิดงานโซ่สาม ถ้าโซ่สามนะคะ เวลาเราปิดงาน เราจะปิดโดยการถักดับเบิลโคเชต์ปิดงานนะ พัน หัวเข็ม แทงลงไปตรงจุดเริ่มต้น ขึ้นมามีสามห่วง รวบสอง รวบสองแบบนี้ค่ะ เป็นวิธีปิดงาน มันจะทำให้งานที่ได้ออกมาหน้าตาเหมือนกันทั้งหมด ตรงนี้ งานออกมายังเป็นหกกลีบเหมือนเดิม เริ่มแถวต่อไป แถวที่สี่ แถวที่สี่นะคะ พันหัวเข็ม เราจะถักดับเบิลโคเชต์ลงไปในช่องโซ่ ช่องที่หกตรงนี้ค่ะ ทั้งหมดสิบเอ็ดตัวเรียงกัน นับตัวที่หนึ่งดับเบิลโคเชต์คือพันหัวเข็มหนึ่งครั้ง หรือพอหนึ่งคอหรือเอฟที่เราเรียกกันสองนะ ตัวที่สาม ตัวที่สี่ตัวที่ห้าหก พยายามหมุนงานมานะนะเจ็ดพี่จะหมุนงานมาแบบนี้ เพื่อให้งานมันเรียงตัวลงมา ตัวที่แปด ตัวที่เก้า ตัวที่สิบ ตัวที่สิบเอ็ดงานออกมาจะหน้าตาแบบนี้ สิบเอ็ดตัวเรียงกันในช่องโซ่ที่เป็นโซ่หก แล้วเราก็แทงลงไปตรงโซ่สามนี้นะ เอาห่วงขึ้นมาสองแล้วรวบเรียกว่าซิงเกิลโครเชต์หรือคอทอ หลังจากนั้นในโซ่หกเราถักเหมือนเดิมค่ะ ดับเบิลโครเชต์หรือพอหนึ่งคอ สิบเอ็ดตัว ถักมาแบบนี้เราจะได้งานออกมาทั้งหมดนะคะเป็นงานหกกลีบหน้าตาแบบนี้ทั้งหมดค่ะ เราถักวนมาเรื่อย ๆ นะคะจนมาถึงกลีบสุดท้ายสองสี่หก แปดเก้า หลักที่สิบหลักที่สิบเอ็ด มันจะเรียงสิบเอ็ดตัวแบบนี้นะ ลายนี้นะคะ จะสวยไม่สวยจะขึ้นอยู่กับการถักดับเบิลโคเชต์ว่าดับเบิลโคเชต์ตัวเท่ากัน และเรียงตัวออกมาสวยแบบนี้ไหมปิดงาน แทงลงไปตรงจุดเริ่มต้น ตรงที่เป็นซิงเกิลตรงนี้ ตอนที่เราเริ่มต้นเราเริ่มต้นตรงนี้นะเนี่ยค่ะ ตอนที่เราปิดงานเห็นไหม มันเป็นดับเบิลโคเชแทงลงไปค่ะ แล้ว ดึงผ่าน ตรงนี้เป็นวิธีปิดงานแถวที่สี่ ขึ้นแถวที่ห้า สอง สาม โซ่สาม โซ่สามจะแทนดับเบิลโคเชตต่อด้วยโซ่สาม สามบวกสามเป็นหก หลังจากนั้นรับตรงนับตรงนี้ นับขึ้นมา โซ่หนึ่งโซ่สองโซ่สามลงตรงโซ่ตัวที่สี่ แทงลงตรงโซ่ที่สี่ ถักซิงเกิลข้างบนพี่เมย์ปรับ จากโซ่ห้าเพิ่มอีกอันหนึ่งเป็นโซ่หก แล้วนับค่ะหนึ่งสองสามลงอันที่สี่เหมือนกัน งานจะเป็นแบบนี้ แล้วมันจะเหลือพอดี จากทั้งหมดสิบเอ็ดหลักที่เราถักสอง สามโซ่สาม ตรงนี้ที่เป็นดับเบิลโคเชต์แทงลงไปตรงดับเบิลโคเชต์ขึ้นมาสามห่วงถัก พันหัวเข็มหนึ่งครั้งหรือ อหนึ่งคอหรือดับเบิลโคเชต์ขั้นด้วยโซ่ สาม ทัก ลงไปอีกหนึ่งตัวค่ะ พอหนึ่งคอหรือดับเบิลโคเชต์โซ่สาม นับหนึ่ง สอง สาม ลงตัวที่สี่ซิงเกิลโคเชต์ต่อไปเป็นโซ่หก ดูแพทเทิร์นนะแพทเทิร์นจะเป็นแบบนี้ มันจะมีตัว V อยู่ตรงขั้นกลาง อ่ะ โซ่หกก่อนหนึ่งสอง สาม ลงไปตัวที่สี่ แล้วงานจะลงตัวพอดีโซ่สามค่ะ ช่องช่องที่เป็นระหว่างกีบที่เป็นดับเบิลโคเชต์ถักดับเบิลโคเชต์ตัวที่หนึ่ง ขั้นด้วยโซ่สาม แทงลงไปที่เดิม ถักดับเบิลอีกหนึ่งตัว งานออกมาจะได้เป็นตัว V ตรงนี้เป็นโซ่สาม พอโซ่สามเสร็จแล้วนับหนึ่งสองสามลงตัวที่สี่แล้วถักซ้ำเหมือนเดิม เวลานับดูช่องให้ครบค่ะ ตรงที่เริ่มต้นเท่านั้นที่หน้าตาจะเป็นแบบนี้ เริ่มต้นตรงนี้ที่เราเห็นเป็นโซ่หก โซ่หกจะประกอบด้วยดับเบิลโคเชขั้นด้วยโซ่สาม หลังจากนั้นตรงนี้เป็นโซ่หกซิงเกิลโซ่สามดับเบิลโซ่สามดับเบิลโซ่สามซิงเกิลแถวนี้เป็นแถวที่ห้านะคะ เรามาดูวิธีปิดงานก่อนที่เราจะปิดงานให้เราเช็คงานให้ให้รอบนะคะว่าเราลงช่องถูกต้องไหมเพราะว่าช่องทั้งหมดที่เราลงตรงนี้จะมีผลกับแถวที่หกดอกนี้เราจะเป็นดอกหกกีบ แล้วก็มีหกแถว โซ่สามค่ะ พันหัวเข็ม แทงลงไปตรงซิงเกิลตรงจุดเริ่มต้น เราต้องถักดับเบิลโคเชขึ้นมาอีกหนึ่งตัวตรงจุดปิดงาน แล้วตรงกลางเนี่ยค่ะ ตรงกลางมันจะต้องจบโดยการถักโซ่สาม ทีนี้ถ้าเป็นโซ่สามเวลาจบพันหัวเข็มนะเรานับโซ่ขึ้นมา หนึ่งสองสาม แทงลงไปตรงโซ่ตัวที่สามถักดับเบิลโคเชต์ลายนี้นะคะ งานจะจบโดยการที่ถักเพื่อให้จบตรงกลางช่องมาตลอดตั้งแต่เริ่มต้น ถ้าใครงงให้ย้อนกลับไปดูตั้งแต่แถวที่หนึ่งคลิปพี่เมย์ทำเป็นคลิปตัดต่อ ถ้าตรงไหนไวไปให้กดหยุด ดูตรงไหนไม่ทันให้กดย้อน เรามาถักแถวสุดท้าย เริ่มต้นแทงหัวเข็มลงไปในช่อง ดึงห่วงขึ้นมา แล้วรวบเป็นซิงเกิลโคเชต์ตรงนี้เป็นโซ่ห้า พอโซ่ห้าเสร็จนะคะ ช่องที่โซ่ห้าจะลง ไม่ได้ลงตรงนี้นะลงตรงนี้ถักซิงเกิลโคเชต์จุดที่เริ่มต้นจะเริ่มแบบนี้ ดูช่องให้ดีนะคะ ลงตรงนี้นะ ต่อไป ถักกีบกีบทุกกีบจะถักเหมือนกัน ถักดับเบิลโคเชลงไปทั้งหมดห้าตัว ดันเข็มยาวค่ะ ไม่ดึงสั้น มันจะทำให้ตัวงานออกมาได้เท่ากับหัวเข็มที่เราใช้ DC ห้าตัวดูตรงนี้นะ ตรงนี้จะเป็นโซ่ห้า พอโซ่ห้าเสร็จแล้วนะคะ เราแทงทะแยง ตรงด้านบน แทง แล้วเราก็ดึงผ่านออกมา มันเป็นการถักปุ่มด้วยโซ่ห้า แล้วเราก็ถัก BC ลงไปอีก ทั้งหมด ห้าตัว สอง สาม ดัน เข็มยาวสี่ตัวที่ห้า พอได้เป็นกีบเสร็จแล้วนะ ตรงนี้ อย่าลืม ทำ ปุ่ม เวลาปิดงานค่ะ ให้มาดู เราจะลงทั้งหมดสามครั้งหนึ่ง สอง สาม ครั้งที่หนึ่งลงตรงนี้ ปิดงานกีบ ถักซิงเกิลต่อไป สาม สี่ ห้า โซ่ห้า ลงตรงตัววี ถักซิงเกิลโซ่ห้าอีกครั้งหนึ่ง ลงช่องนี้ ซิงเกิลโคเชแล้วเราค่อยถักกีบ หนึ่ง สอง สาม ตัวที่สี่กีบตัวที่ห้า พอตัวที่ห้าเสร็จแล้ว หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า โซ่ห้านะ แทงทะแยงบนดับเบิลโคเช หลักสุดท้ายหลักที่ห้า แล้วดึงผ่านเวลาดึงผ่านเอาสองนิ้วเนี่ยจับดึง ดึงผ่านออกมา มันจะกลายเป็นปุ่ม แล้วเราก็ถักดีอีกห้าตัว สอง ตัวที่สาม ตัวที่สี่และตัวที่ห้าอ่ะ แล้วเราก็ถักปิดงานตรงนี้ จุดที่หนึ่งซิงเกิลจุดที่สองโซ่ห้าซิงเกิลจุดที่สามหนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่ห้าซิงเกิล แล้วเราก็ถักกีบ งานจะเป็นแบบนี้ ถักวนมาค่ะ เราจะถักงาน วน มาจนมาถึงตรงกีบสุดท้ายนะคะ หลังจากที่ถักกีบสุดท้ายเสร็จ เรามาดูตรงนี้ นะ จุดเริ่มต้นเราเราจะมีตรงนี้แค่ช่องเดียว แต่ช่องอื่นเขามีสองเห็นไหมคะเวลาปิดงานเราปิดกีบก่อนค่ะ ปิดงานกีบก่อน ซิงเกิลแล้วเราก็ถักโซ่ห้า โซ่ห้านะ แทงลงไปตรงจุดเริ่มต้นที่เป็นซิงเกิลเราแทงนะ แล้วเราก็ดึงผ่าน ดึงผ่านเสร็จแล้วเราล็อกไหม ล็อกไหมคือการถักโซ่หนึ่งแล้วดึง ตัดไหมตรงนี้ ไหมตรงนี้นะคะ ตัด เผื่อที่จะเก็บเศษ ตัดเผื่อออกมาประมาณนี้ค่ะ ประมาณสิบห้าเซน อย่าตัดสั้นเกินนะ ถ้าเราตัดสั้นเกิน เราจะมีปัญหาตอนที่เราเก็บเศษไหม เราจะเก็บเศษไม่ถนัด ดอกที่หนึ่งของการถักหกเหลี่ยม จะต้องเป็นดอกที่เราถักสมบูรณ์แบบ แบบนี้ เราถักดอกสมบูรณ์แบบออกมา เพื่อที่เราจะวัดขนาดความสูง ความกว้าง แล้วก็สันของดอกแล้วเก็บไว้ สิ่งที่จะมีผลสำหรับการคำนวณก็คือความกว้างที่ พี่อธิบายไปแล้วตั้งแต่ต้น คลิปนะคะ ว่าความสูงวางดอกวางแบบนี้นะดอกหกเหลี่ยมหนึ่งดอกอยู่บนหนึ่งดอกอยู่ล่างสองดอกขวาสองดอกซ้ายสองดอกขวา ความสูงวัดแบบนี้ ถ้าไหมของคุณเป็นไหมที่มันค่อนข้างอยู่ตัวไหมของพี่เมย์อยู่ตัวนะคะ รีดไม่รีดจะมีค่าไม่แตกต่างกัน พี่จะได้ความสูง ตรงนี้สิบสามเซนสูงวัดแบบนี้ ความกว้างวัดแบบนี้ ความกว้าง เวลาเราวัดเราต้องยืดตัวนี้ออกมา ยืดตัวที่เป็นโซ่ห้าเพราะงานที่เป็นงานต่อดอก เวลาเรารีดนะคะ โซ่มันจะสามารถยืดออกมาได้อีก ของพี่เมย์ได้ทั้งหมดสิบสองเซน เรามาดูสัน สันก็เหมือนกันนะคะ สามารถยืดได้ สันพี่จะได้ประมาณเจ็ดเซน เรามาดูว่าของคุณได้กี่เซน ของพี่เมย์เส้นผ่าศูนย์กลางนะคะ ได้สิบสองเซน สิบสองเซนสิบสองเซนคูณด้วยแปดนะคะพี่จะถักรอบตัวนะคะ รอบตัวรอบหน้าอกแปดดอกจะได้เป็นเก้าสิบหกเซน เก้าสิบหกเซนของพี่พี่โอเค พี่ใช้ได้ ทีนี้คุณมาดูว่า รอบตัวที่ส่วนที่กว้างที่สุดของร่างกายคุณเท่าไหร่ ถ้าของคุณ96เซนเท่าพี่นะคะ96เซนเป็นเป็นรอบตัวของตัวเสื้อ รอบอกที่ใส่ได้ 100 เซนใส่ได้ เพราะว่าหลังจากที่เราถักเสร็จแล้วเวลาเรายืดลาย มันจะสามารถยืดออกไปได้อีกประมาณ 4-5 เซน แล้วแต่แรงมือที่เราถักนะคะ รอบอกที่ใส่ได้ก็คือ 100เซนสามารถใส่ได้ เสื้อที่พี่เมย์ถัก ถ้าไหมคุณเข็มคุณเหมือนพี่ก็สามารถใช้สูตรพี่ได้เลย ทีนี้ถ้ารอบอกของคุณใหญ่กว่านี้นะคะ แล้วไหมของคุณไม่เหมือนพี่ ไหมเส้นเล็กกว่า จำนวนดอกจะต้องเพิ่ม เดี๋ยวเรามาดูผังกันนะ ผังที่จะใช้ในการต่อ ดอกของเสื้อรหัส mf 0 5 6พี่เมย์จะใช้ผังนี้ค่ะ ตั้งแต่ ep สองเป็นต้นไปจะต่อด้วยผังนี้ พี่จะเริ่มสาธิตวิธีการถัก ที่แถวนี้ก่อน แถวนี้พี่เมย์นับเป็นแถวที่หนึ่งนะคะ แถวนี้เป็นแถวที่สอง แถวที่สาม แถวที่สี่ แถวที่ห้าจะอยู่ตรงนี้ จะอยู่ตรงตรงที่สโลปของไหล่ EP ต่อไปเป็น EP สองเราจะต่อแถวหนึ่งคือแถวนี้ค่ะ ต่อทางเดียว วนวงกลมแปดดอก สำหรับสิ่งที่คุณจะต้องทำต่อ นะคะ ให้คุณถักดอกนี้หน้าตาแบบนี้ ถักตามที่ตั้งแต่ต้นคลิป แล้วคุณวัดออกมาว่าขนาดสูง กว้าง แล้วก็ สัน คุณ เท่าไหร่ แล้วคุณจะต้องใช้จำนวนทั้งหมด กี่ ดอก เราจะพบกันที่คลิปต่อไปนะคะ รหัส MF056 EP2 พี่เมย์จะสาธิตวิธีการถักต่อดอกหนึ่งด้านวนวงกลมหนึ่งด้านเวลาเราต่อเราจะต่อด้านสัน